2.6.1 การส่งอีเมลนิรนาม บางครั้งการปกปิดชื่อจริงก็มีความจำเป็น อย่างเช่นเราต้องปกปิดอีเมลแอดเดรสให้พ้นจากแฮกเกอร์ กรณีดังกล่าวสามารถใช้โปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวกลาง ในการส่งอีเมลแบบนิรนามได้ เราจะเรียกโปรแกรมชนิดนี้ว่า anonymous emailer ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะทำการปลดที่อยู่อีเมลจริงของผู้ส่งออกไป แล้วแทนที่ด้วยที่อยู่นิรนาม นั่นก็คือที่อยู่ปลอมหรือที่อยู่ที่ไม่มีอยู่จริง และส่งไปยังผู้รับ วิธีการนี้จะทำให้ไม่สามารถทราบที่อยู่อีเมลของผู้ส่งได้ และหากมีการเข้ารหัสในอีเมล จะทำให้การรับส่งอีเมลมีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถส่งอีเมลผ่านผู้ให้บริการรีเมลเลอร์หลายทอดได้ ซึ่งจะทำให้การติดตามผู้ส่งทำได้ยากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การใช้บริการอีเมลนิรนามในทางที่ผิด ก็ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ผู้อื่นได้ อย่างเช่น การใช้อีเมลนิรนาม เพื่อโจมตีผู้รับ โดยไม่ทราบว่าผู้ส่งคือใคร หรือใช้เพื่อโฆษณาเว็บไซต์ลามกอนาจารเป็นต้น